ตัวอย่างฐานข้อมูลเว็บ OPEC ฐานข้อมูลเว็บ OPEC ของสำนักวิทยาบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา สามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีทางเลือกในการสืบค้นหลายทาง เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่องคำสำคัญ เลขเรียกหนังสือเป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลส่วนใดก็พิมพ์คำค้นลงไป ระบบจะดำเนินการสืบค้นข้อมูล เมื่อพบรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงผลรายการนั้นออกมา นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง เช่น การจำกัดการค้นด้วยเขตข้อมูลหรือตรรกะบูลีน เข้ามาร่วมการสืบค้นได้ ซึ่งในสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละแห่ง จะมีคำแนะนำขั้นตอน และวิธีการสืบค้นข้อมูลบอกตามลำดับ ตัวอย่างการใช้งานเว็บ OPEC ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีดังนี้ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยผ่านเว็บ OPEC นะคะ การสืบค้นนี้เราจะสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดก็ได้เราหรือว่าจะสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะ วิธีการใช้หลังจากที่เราเข้ามา ในหน้าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเว็บโอแพแล้ว ถ้าเราต้องการค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรต่างๆ ในห้องสมุด เราก็จะมาค้นตรงช่องสี่เหลี่ยมสีขาวๆนี้นะคะ หรือเรียกว่าบ็อกเซิร์ตรงบ็อกเซอร์นี้เราจะต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปนะคะ เราสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นได้ว่าจะให้ค้นแบบทั่วไป หรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆนะคะ ในที่นี้เลือกแบบค้นทั่วไปนะคะ แล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการลงไปในบ็อกซ์เซอร์หลังจากนั้นจะกด enter หรือว่ากดรูปลูกศรการเสิร์ชตรงนี้ได้นะคะ เมื่อเราพิมพ์คำค้นที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าผลลัพธ์การค้นหานะคะจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์แสดงรูปหนังสือ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์นะคะรูปที่เป็นหนังสือแสดงว่าเป็นทรัพยากรประเภทหนังสือนะคะแล้วก็รูปที่เป็นหนังสือพิมพ์ แสดงว่าเป็นทรัพยากรประเภทพวกวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนะคะสัญลักษณ์รูปลูกศร เครื่องหมายถูกสีเขียว หมายความว่าเราสามารถยืมทรัพยากรเล่มนั้นๆ กลับบ้านได้นะคะ หรือว่าถ้าเป็นรูปกากบาทสีแดง หมายความว่าเราไม่สามารถยืมทรัพยากรประเภทนั้นๆ กลับได้นะคะ หากเราต้องการหนังสือเล่มไหนนะคะ เราก็สามารถคลิกไปที่ชื่อหนังสือเล่มนั้นได้นะคะ ก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของ ทรัพยากรนั้นๆนะคะ ข้อมูลส่วนด้านบนนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรมนะคะส่วนข้อมูลด้านล่างนะคะจะบอกว่าหนังสืออยู่ชั้นไหนนะคะอันนี้อยู่ชั้น3กลุ่มหนังสือทั่วไปนะคะ classification หมายถึงเลขหมู่หนังสือนะคะหรือเลขที่เขียนติดอยู่ตรงสันหนังสือ เราจำเป็นต้องจดเลขตรงนี้เพื่อ ไปหาหนังสือบนชั้นนะคะ สัญลักษณ์รูปแผนที่ตรงนี้นะคะ เมื่อเราคลิกเข้าไป เราจะปรากฏรูป แผนที่ขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ตู้ไหน ชั้นไหนนะคะเพื่อสะดวกในการค้นหานะคะ เตตัสคือสถานะหนังสือนะคะ on shelf หมายความว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่บนชั้น เราสามารถไปหยิบยืมกลับบ้านได้นะคะ หากเราทราบชื่อผู้แต่งของหนังสือเล่มนั้นๆ หรือว่าเราต้องการค้นหาว่าผู้แต่งที่เราต้องการมี การแต่งหนังสือเล่มใดบ้างเราสามารถใช้ชื่อผู้แต่งในการค้นหาได้นะคะ โดยการที่พิมพ์ลงในบล็อกเสิร์ชเหมือนเดิม แล้วก็เราเลือกเป็น author นะคะตรงนี้ ก็พิมพ์ชื่อผู้แต่งลงไป โดยที่ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อนะคะ และกดเสิร์ชจะปรากฏว่าผู้แต่งชื่ออุดมแต้พาณิชย์มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด กี่เล่มนะคะ แล้วก็มีทรัพยากรใดบ้างนะคะ เราสามารถเลือกดูรายการที่ต้องการได้โดยที่คลิกที่ชื่อเรื่องเหมือนเดิมนะคะ